ถูสหลังเข้าไปหน่อยนี้ โอ้โหหดอกนี้ดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงหูดอกนี้ไปขึ้นกระดานนะคูหนกเข้าไปดอกนี้ โอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะสี่พันห้าร้อยนะ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 หรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุดจะเป็น1บาทนะเบ็ดสูงสุดจะเป็น2,000นะ ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะขออนุญาตไปที่เบ็ด40เลยนะเปิดไปเลย50หมุนครับขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะครับ ดูทรงเกมไปก่อนนะ อ่า ไม่มาเลยเว้ยององโอ้โห เลยนะเมื่อกี้นะไหลต่อหรือเปล่านะแบบนี้ เอาเล่นลุ้นต่อนะลงมานี่ชอบใจเลยนะเมื่อกี้นะอ โอ้โหตรงนี้ครึ่งกระดานนะคูณสามเข้าไปตรงนี้ ยังไหลต่อนะคูณสี่เข้าไปตรงนี้หมดแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหท่านผู้ชมนะสำหรับเบ็ด40ผมว่าทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ครึ่งกระดานนะ ไหลต่อหรือเปล่า ไม่ไหลนะ โห เงียบเหงาเลยจริงๆูหกไปตรงนี้ โอ้โหไม่เข้านะ น่าเสียดายจริงเลยเมื่อกี้เอ้าว้าแบ็คโอ้โหดยวนี้รู้เรื่องแน่นอนนะ เบ็ดสี่สิบอะดูจะจ่ายผมไหมนะ คูณแปดเข้าไปแล้วตรงนี้แปดต่ออยู่นะคูณสิบสองเข้าไปเอาเรื่องยังไหลอยู่คูณสิบสามเข้าไปโอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดนะเอาเรื่อง ามาไหลต่อหรือเปล่าไม่ไหลนะอ๋อตรงนี้ยูตรงนี้ครึ่งกันดานะโดนติดเจ็บเข้าไปนะตนีเอาเรื่องตรงนี้อีกครึ่งกันดานะคูณยี่สิบเข้าไปนะโอ้ยสำหรับดอกนี้นะเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกานะ2,372นะเอาเรื่อง หรับเงินรางวัลรวมนะ 3,840นะ เอาเรื่องว่าฟรีเกมแตกดีนะ แต่ข้างนอกยังไม่ค่อยแตกนะสำหรับเบ็ด 40นะ mơ lấy trong những ngay นอกยังไม่ค่อยบุกบะนะาต้องลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดอะไรหนักบ้างแล้วมั้งอุ้ยตรงนี้ ปูท่าเข้าไปตรงนี้สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ 950นะเรื่อง ล่านะไม่ไหลนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหเลยไปแล้ว โอ้โห หมดเลยนะ ผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดไปที่เบ็ดหนักเลยนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ดสองร้อยนะ ห้าสิบหมุนนะ นุญาตเปิดเทอร์โบยัดเลยนะ เบิ่มเมื่อกี้นะวิ่งสองพันสองร้อยยี่สิบเฮ้ยโอ้ย ตรงนี้ได้ลุ้นนะแกตเตอร์ลงมาหรือเปล่า อีกตัวเดียวนะ โหยยังไม่ลงมา อ่าไหลต่อด้วย เอา้าหูตรงนี้เกือบเต็มกระดานแล้ว สามเข้าไปตรงนี้อ่ามาไหลต่อนะหูสามเข้าไปตรงนี้โอ้โหลอกนี้ลอกนี้ยังไงลอกนี้ยังไง หมูลอกนี้ไปขึ้นกระดานละคูณหลกเข้าไปตรงนี้ โอ้โหตัดดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ 4,500 นะ เอาเรื่อง เอาลงมาไหม ลงมาไหมโอ้โหไม่ลงนะ อือหือตรงนี้ ผมขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ดสองร้อยนะ แต่เปลี่ยนเป็นสามสิบหมุนนะ ไหลไปครับไหลไปครับ อือหือ กระดานนะครับคูณสางเข้าไปตรงนี้อ๋หอไหลต่อนะ อ่าไหลไปครับคูณิบเอ็ดเข้าไปตรงนี้ครับ โอ้โหตรงนี้เบิ้มมากเลยนะสำหรับแบบนี้เงินรางวัลเมกะนะ แปดพันสอบต่อเดือน ไหลต่อครับเดวนี้ อ่าเดวนี้คึ่งกระดานนะ อ่าไหลไหมโอ้โหยังไม่ไหลนะ เอาได้ลุ้น ลุ้นอะลงหรือเปล่า ไม่ลงนะ มามามาตูณ่ามเข้าไปตรงนี้โอ้่หหมดแล้ววอวิวันนี้บวกมาเท่าไหร่วะเนี่ยผมคงพอแค่นี้นะ วันนี้ วันนี้บวกมาเยอะแล้วนะ